น้ำตาของความภูมิใจ มันลินไหล ออกมาเต็มสองตา อุปสรรคปัญหาทำให้เข้มแข็ง เคยท่อหมดกำลังใจข้าแค้นไม่มีเรียวแรง แต่ต้องสู้ไป พื่อคนที่อยู่ข้างหลัง คอยเป็นกำลังใจ คอยห่วงใย ไม่เคยทอดทิ้งกัน ในสักเท่าใดแค่ไหน ต้องทำให้ถึงฝัน ู้ไม่เคยคิดถอย หวังเพียงต้องมีสักวันจนทำให้ฉัน ได้มาถึงวันนี้ฮือแต่หากว่าฉันเดินเพียงลำพังฟังฝันคงไม่ถึงสักที ขอบคุณกำลังใจที่มีขอบคุณนะถ้าหากว่าฉันยังมีเรี่ยวแรง จะทำให้ดีฉันขอสัญญา เพื่อคนที่เรารักภาคภูมิใจ จะเหนื่อยแค่ไหน จะหนักแค่ไหน อย่าไปท้อ ขอให้เดินต่อไปตามทางฝัน จะคอยเป็นกำลังใจ สัญญาเราจะไม่ทิ้งกัน เพื่อความฝัน สู้มันจนถึงมันสุดท้าย ถ้าหากว่าฉันเดินเพียงลำพัง ฟังฝันคงไม่ถึงสักที ขอบคุณกำลังใจที่มี ขอบคุณนะ ถ้าหากว่าฉันยังมีเรี่ยวแรง จะทำให้ดีฉันขอสัญญา เพื่อคนที่เรารักภาคภูมิใจ ถ้าหากว่าฉันเดินเพียงลำพังฟังฝันคงไม่ถึงสักที ขอบคุณกำลังใจที่มี ขอบคุณนะ ถ้าหากว่าฉันยังมีเรี่ยวแรง จะทำให้ดี ฉันขอสัญญา เพื่อคนที่เรารักภาคภูมิใจ จะทำให้คนที่เรารักภาคภูมิใจ